ครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันที่เซ็กซี่บาคาร่านะครับ วันนี้ผมก็งบมา 500 บาทนะเพื่อนๆ ก่อนที่เราจะไปลงเล่นกันนะครับ ฝากกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ติดตามกันหน่อยนะครับผม มาครับ ตาแรกขอโยนไปที่สีแดงนะฮะหมดแม็กเลยครับออลอินเลยครับ มาร่วมลุ้นไปด้วยกันนะ เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะเพื่อนๆ ใครมีเทคนิคดี ๆ นะครับ กับการเล่นบาคาร่านะครับ แนะนำมาได้นะครับในคอมเมนต์นี้นะเพื่อนๆมาครับเปิดแรกเริ่มได้อ้าวแปดมาครับ ขอฝรั่งได้ไหมฝรั่งได้ไหมไม่ให้เว้ยแม่งห้าแต้มนะครับโอ้โหห้าชนห้าโอ้โห ทีนี้แม่งเสือกจั่วเตะมา ึกจั่ฝรั่งมาเพื่อนๆเสมอเฉย ออกเสมอออกไทย แบบนี้นะครับ ตั้งแต่ที่มันเคยออกเสมอมาเปลี่ยนเป็นแดงตลอดเลยว่ะงั้นขอเล่นแดงเหมือนเดิมนะครับ ลงไปที่แดงเหมือนเดิมนะครับทุกคนตาที่สองของเรานะครับมาเจ็ดวิวินับช้าจังวะ หรือว่าหัวใจเรามันเล่าร้อนเกินไป ออมาครับ ดูกันเปิดสองครับ เล่นแม่งแบบไม่รู้จะคิดอะไรแล้วนะครับ เล่นแบบออินแม่งไปเลยนะ โอ้ยสองต่อห้า สองต่อห้าสวยงามครับผมเยียดเก๋สวยงามฮะท่านผู้ชมออินได้ผลเว้ย รอบนี้นะครับ ขอไม่อออินนะเพื่อน ๆ แต่ขอเล่นสีแดงเหมือนเดิม ผมว่าแม่งน่าจะมาสีแดงว่ะ น่าจะนะ เล่น 500 เหมือนเดิมฮะ ไปครับ สีแดงแบงเกอร์ เหลือติดตัวไว้ 475 บาท ข้อเสียของสีแดงนะครับ ถ้าเราเล่นแม่งจะเสียเปอร์เซ็นต์นะครับ เสียเปอร์เซ็นต์นะ มันเป็นฝั่งเจ้ามือนั่นแหละ แต่ถ้าสีน้ำเงินได้เต็มๆนะครับ มาครับ ตาที่2นะครับ อ่าสี่ต่อสามลุ้นยากว่ะห้าต่อสามสามไอเอเคมีงานมึงจวนหนักโอ้โหห้าดีดีเออ สวยงามครับ สวยงามครับ จั่วมาขย e งแดดครับแบบนี้ไอเอเคเปิดสองไปได้สวยไอ้เปิดสามดิเปิดสามไปได้สวยครับ สีแดงเอาไปครับ ไหนๆก็มาแดงแล้วอออินไปเลยนะทุกคน อออินนะ ก็ใครอยากตามมาที่เดียวกับผมนะครับใครอยากเล่นดีเดียวกับผมอยากได้โปรลับนะครับ ไปที่โพสต์ปักหมุดเท่านั้นนะเพื่อนๆทักหาแอดมินรับโปรลับเลยทันทีนะครับก็ใครอยากได้โปรลับอย่าลืมนะครับ แค่โพสต์แรกเท่านั้นนะมาครับเอาอินพันสี่ร้อยห้าสิบครับมึงออกมาดีๆนะ ขอร้องเถอะ ขอร้องเถอะไอเย็ดเค เจอป๊อกเข้าไปแล้ว เรียบร้อยครับ ท่านผู้ชม เรียบร้อยครับ วันนี้ครับเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหไม่น่าซ่าเลยนะ ถ้าเรื่องเล่นออกอินตอนสุดท้ายนะเมื่อกี้ไม่ออกอินไอเอสเคโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ กับเซ็กซี่บาคาร่านะครับใครอยากได้โปรลับอย่าลืมครับโปรแรกเท่านั้นนะเพื่อนๆวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะท่านผู้ชมทุกท่านบ๊ายบายจ้า